ความแตกต่างของลิขสิทธิ์ความลับทางการค้าและสิทธิบัตร สิทธิบัตรแตกต่างจากความลับทางการค้าก็คือ เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยการประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ต่อผู้ขอซื้อสิทธิบัตรเพื่อที่จะได้นำไปประดิษฐ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ แต่ความลับทางการค้าเป็นข้อมูลที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย และความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์ มีดังนี้นะคะ สิทธิบัตร ต้องจดทะเบียนจึงจะได้รับความคุ้มครอง แต่ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนก็คุ้มครองทันที ความคุ้มครองของสิทธิบัตรจะถือว่าได้รับความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตได้ดีกว่าลิขสิทธิ์ค่ะ กล่าวคือ ลิขสิทธิ์จะป้องกันเพียงการคัดลอก ทำซ้ำ จำหน่ายหรือเผยแพร่ แต่สำหรับสิทธิบัตรนั้น จะป้องกันทุกอย่างเหมือนลิขสิทธิ์ รวมถึงป้องกันการผลิตด้วยค่ะ